คนสุดท้ายที่ฉันจะบอกว่ารัก เธอจะเป็นคนรักของฉันเป็นคนสุดท้ายไม่อยากนอนตื่นสายเพราะกลัวตื่นมาไม่เจอกัน ยินดีเจอเธอทุกวันไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่นรับปากได้ไหมว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันเหมือนคนนั้นที่เคยผ่านมา ยามป่วยไข้ยามแก่ชราหวังพึ่งพา มาเจ้าก็ต้องแปลฉลาเธอเป็นคุณยายฉันจะเป็นคุณตาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลายามป่วยใครฉันจะคอยป้อนยา ขอบคุณเธอที่ยังคงรักกันขอบคุณเธอที่ไม่เคยทิ้งกันเธอเป็นคนสุดท้ายยังยมให้เป็นนับเบอร์วันเธอเป็นดวงดาวฉันจะเป็นดวงจันทร์พี่มีแต่เธอข้างในจิตใจไม่เคยมีใครเข้ามาแทนเธอลมหายใจเป็นเธอ มีแต่เธอเท่านั้น ต่อให้คนเป็นล้านพยายามเข้ามามันก็ไม่มีค่า